างที่ทราบกันแล้วว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้นหัวข้อสำคัญวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเรียนรู้ชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพราะความน่าสนใจคืออนาบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับ เป็นสายทานธรรมโขงสาวิน ก็คือมีการอพยพโยกย้ายของคนสองลุ่มน้ำสำคัญในโลกนี้คือลุ่มแม่น้ำโขง และลุ่มแม่น้ำสาวิน อพยพโยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่อดีต เราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่อนาบริเวณภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับอันได้แก่ตั้งใต้สุดจังหวัดนครสวรรค์เหนือสุดจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเรามีพื้นที่ของการที่เราค้นพบลายผ้าทอ ค้นพบเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้บ้านอารยธรรมต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงกันมาว่างว่าไทยคลั่ง ไทยดำไทยพวนไทยยวนหรือกลุ่มชาติพันธุ์มงและหลายๆ ที่ของชาติพันธุ์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ดังนั้นเรามารู้กันว่าเอ๊ะชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เราเคยได้ยินชื่อเหล่านี้เนี่ยและบางแห่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ภูสายหมอกที่สวยงามที่ทับเบิก ที่บ้านชาตการหรือภูหินล่องกาหรืออาหารอร่อยอร่อยลายผ้าสวยงามที่เรียกว่าผ้าหมักโคนของสุขโขทยัย เอ๊ะภูมิปัญญาสินค้าวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวมากมายเกิดขึ้นได้อย่างไร เดี๋ยวผมขอเล่าให้เห็นว่าในอาณาบริเวณภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เราเรียกว่า พจังหวัดอุทัยและจังหวัดชัยนาทหรือเหนือขึ้นมาถึงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะมีการอพยพโยกย้ายของผู้คน มีการเดินทางเรื่องของการทำศึกสงครามต่างๆ ขณะเดียวกันที่การเดินทางทำศึกสงครามตรงนี้เอง ก็ได้นำมาซึ่งกลุ่มคนและผู้อพยพเข้ามา ครั้งแรกที่อพยพเข้ามาในสมัยเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเราอพยพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งเข้ามา เราเรียกกันว่าลาเวียงหรือว่าคนคนลาเวียงจันทร์ แล้วเมื่ออพยพเข้ามาแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ตรงนี้มีลักษณะพิเศษคือมีลักษณะของการนุ่งผ้าสีแดงสด คนก็เลยเรียกกันว่าเห็นสีแดงและเห็นการวิธีของการทอผ้าว่าว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมีการเอาคลั่งหรือสินค้าของป่ามาทำกับกระบวนการของการหมักย้อม จนกลายเป็นสีแดง แล้วก็เอามาทำเป็นผ้าย้อมผ้าแล้วก็ทอผ้าสีแดง เราจึงเรียกกลุ่มนี้ว่าไทยคลั่งหรือลาวคลั่ง นอกจาก กระบวนการตรงนี้เองนะครับ ในการเอาคลั่งหรือสีแดงที่จากคลั่งมาหมัก จนกลายเป็นเส้นสีกลายเป็นลายผ้า แล้วกลายเป็นตัวเส้นใยสีแดงแล้วก็ถอผ้า เรียกว่าลาวคลั่งหรือไทยคลั่งนอกจากนั้นขณะที่รัฐบาลในสมัยการที่3เนี่ยกำลังจะระดมดินประสิว ระดมคลั่งระดมสินค้าของป่าต่างๆ กลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เข้าไปเก็บสวย แล้วก็ไปรวบรวมคลั่ง ซึ่งเป็นสินค้าพิเศษข้างในสำสำคัญมากเลย สมัยก่อน เวลาจะจัดการหีบห่อต่างๆ จัดการทำต่างๆ ต้องมีข้างแปะไว้และมีตาประทับเพราะจะได้รู้ว่าของไม่ถูกแกะข้างจึงกลายเป็นเหมือนหนังยางเหมือนเครื่องสัญลักษณ์พื้นที่สำคัญทำสัญลักษณ์ ว่าเป็นเครื่องของการส่งสินของจากที่ 1 ไปหาที่1ต้องประดับค้ั่งเก็บไว้ เป็นของที่ใช้ในราชสำนัก เพราะคำสั่งสารตราใบบอกของกษัตริย์ต่างๆ จากท้องถิ่นเข้ามากรุงเทพหรือกรุงเทพไปสู่ท้องถิ่นก็ต้องประทับตาคลั่งถ้าตาคลั่งถูกแกะ ก็แปลว่าสินค้าหรือความลับราชการเหล่านั้น มีผู้อื่นรู้แล้วคลั่งจึงกลายเป็นสินค้าสวยที่สำคัญ กลุ่มคนที่เก็บคลั่ง และมีความสามารถในการเก็บคลั่งนี่เอง คือกลุ่มลาวเวียงนี่เอง ที่เข้ามาเก็บคลั่งเพื่อเอาเอาคลั่ง มาผสมทำผ้า มาทำเป็นเส้นผสมสีผ้าในการย้อมผ้า คนในกรุงเทพจึงเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไปเก็บข้างและส่งหลวงนี้ว่าลาวครั่ง และในเวลาต่อมาเมื่อเข้าสู่กระบวนการของการเป็นรัฐชาติ กลุ่มนี้รู้จักกันในชื่อว่าไทยคลั่ง และกลุ่มไทยคลั่งนี้เองก็มีพื้นที่อยู่บริเวณบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี นี่คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่1ที่น่าสนใจมาก กลุ่มที่2 ที่เข้ามาพร้อมๆ กันในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่ไม่ได้เข้ามาในเขตภาคเหนือตอนล่างก่อน คือเข้ามาครั้งแรกอพยพมาจากเดียนเวนฟู แล้วค่อยเคลื่อนย้ายอพยพมาอยู่ที่เพชรบุรีนะจากบ้านที่เต็มไปไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าไทยดำ แล้วกลุ่มนี้ก็ค่อยอพยพเคลื่อนย้ายขึ้นมาที่จังหวัดลบบุรี นครสวรรค์นะแล้วก็พิษณุโลก สุโขทัย ปัจจุบันปลายทางที่ทุกคนอพยพเคลื่อนย้ายจากเพชรบุรีขึ้นมา ทุกคนเล่าเหมือนกันหมดเลยว่า การอพยพเคลื่อนย้ายครั้งนี้เนี่ยที่มาจากเพชรบุรีมาสู่นครสวรรค์ สู่พิษณุโลก แล้วก็สู่สุขโขทัย จนถึงจะไปถึงจังหวัดเลยเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญคือการเดินทางกลับประเทศ อพยพมาจากพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วมองเห็นว่าบ้านไปอยู่เพชรบุรีแล้วบ้านเต็มแล้วบ้านเมืองสงบสุขแล้วอยากเดินทางกลับ กลุ่มผู้นำกลุ่มตระกูลต่างๆ ก็ค่อยๆ พามวลชนเคลื่อนย้ายจากเพชรบุรีขึ้นมาเรื่อย ๆต่ำลำน้ำ แต่ระหว่างทาง ความยากลำบากอาหารการกิน เรื่องของการเดินอยู่ในป่าโรคภัยไข้เจ็บ ความเบื่อล้าคำอ่อนล้า เหนื่อยล้า ทำให้คนหยุดเป็นจุดจุดจุดคนที่มีความฝันอยากเดินต่อก็เดินต่อไป คนที่สึกเหนื่อยล้าแล้ว เจอบ้านเมืองหนองน้ำสงบ สวยงาม อาหารการกินดี พืชพันธุ์ผู้คนที่อยู่ด้วยใจดี บุกเบิกท้องนาได้ ก็หยุดกันเป็นจุดจุดจุดจุด จนกลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ ที่เรียกว่าไทยดำแพร่กระจายอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มนี้พิเศษมากคือเราจะเห็นการใส่เสื้อผ้าเป็นชุดสีดำแล้วก็นุ่งผ้านะครับนุ่งผ้าหรือที่เราเรียกว่าผ้าสิ้นนะครับ เป็นลักษณะของเป็นลายเป็นเส้นเส้นเส้นนะเป็นเส้นเส้น บางคนก็เรียกว่าลายแตงโมนะครับแล้วก็เพราะว่าลักษณะเหมือน เหมือนเส้นของลายแตงโมนะครับอันนี้แล้วหรือบางที่ก็เรียกว่าลายนางหาร ซึ่งมีการผสมระหว่างจกกับการทอผ้ามัดหมี่ กระบวนการเหล่านี้ก็ค่อยๆ เห็นเลยว่า แต่จุดเด่นน่าสนใจข้างนอกเป็นสีดำ แต่ข้างในถ้าเมื่อหลังจากคนไทยคนไทยดำตายแล้ว ก็จะเอาเสื้อลายข้างในที่ ออกมาอยู่ข้างนอก ลายข้างในจะเป็นสีสันสวยงามมากเลย เป็นเย็บเป็นลายเส้นเส้นเส้นสีสันสวยงามและปักเลื่อมสวยงามมาก แต่จะใส่เมื่อหลังความตาย คนก็เลยเรียกเห็นเสื้อข้างนอกเป็นสีดำ แต่ถ้าเกิดพอพอตายแล้วก็จะเอาด้านในออกมาที่เป็นสีสีออกมาข้างนอก ก็เลยกลายเป็นลักษณะพิเศษที่คนรู้จักกันในในชื่อว่าคนไทยดำ กลุ่มเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งในสมัยการที่ 3 เมื่อเกิดสงคราม กบฏเจ้านุวงศ์และการที่ 3 ได้เกณฑ์เจ้าเมืองสุขโขทัยเจ้าเมืองพิษณุโลกไปช่วยลบที่ประเทศลาวในขณะนั้น กระบวนการของการลบตอนนั้นก็มีการชนะศึกสงครามก็เลยมีการเกณฑ์เฉลยศึกต่างๆ เข้ามากลุ่มหนึ่งที่เข้ามาชื่อว่ากลุ่มไทยพวนนะฮะกลุ่มไทยพวนที่อพยพเข้ามา แล้วก็ตั้งโลกลากถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหาดเซี่ยวศรีสัชนาลัย กลุ่มที่อพยพเข้ามาตรงนี้เอง ก็ได้รักษาประเพณีว่าทำการกินอยู่อาหารพื้นถิ่น ลายทอผ้าพื้นถิ่น ที่รู้จักกันว่าลายจกเก้าลาย และมีภาษาพูดเป็นของตัวเองมีเรื่องของการเขียนอักขระซึ่งวันนี้ชุมชนหัดเซี่ยวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เป็นแหล่งผลิตผ้าทอลายจกที่สำคัญ และก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญก็คือเรื่องของ พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำของคุณลุงสาธร แล้วก็มีสินค้าโอท็อปต่างๆมากมาย เกิดประเพณีที่เรารู้จักกันเรียกว่าประเพณีขี่ช้างหัดเซี่ยวในในวันสงการสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน จังหวัดสุโขทยัยอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่ากลุ่มไทยยวนอาณาบริเวณภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตรอยต่อระหว่างปลายทางของอารยธรรมภาคกลาง กับกลุ่มที่อยู่ภาคเหนือคือจากล้านนา ก็มีการอพยพโยกย้าย บริเวณชายแดน บริเวณในเขตภาคเหนือตอนล่างมีชุมชนที่เรียกว่าชุมชนไทยยวนนะฮะซึ่งอพยพมาจากเชียงแสน แล้วก็อพยพมาตั้งถิ่นฐาน อยู่ในบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อำเภอลับแลได้เป็นกลุ่มผู้หญิงมีตำนานเรื่องเล่าของผู้หญิงลับแล กับผู้ชายโกหกเรื่องราวเหล่านี้ค่อย ๆสอดแทรกถึงความสามารถของผู้หญิงในการบริหารจัดการชุมชน เรื่องของการค้าเรื่องของลวดลายการทอผ้า รับแลตรงนี้เองได้ข้ามเขาลูกหนึ่งจากรับแลเข้ามาบริเวณที่เรียกว่าบ้านนาต้นจันทร์หรือบริเวณที่เรียกว่าบ้านตึก แล้วก็ท่าในปัจจุบันคืออตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย ตรงนี้เป็นกลุ่มว่าทำกลุ่มคนที่เรียกว่าไทยยวนซึ่งมีว่าศักษาสำคัญคือเรื่องของภูมิปัญญาของไทย เป็นคนยวนกเชียงรายที่อพยพมาจากริมแม่น้ำโขงตรงนี้น่าสนใจมาก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมล้านนาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่าบริเวณตรงนี้เอง กลุ่มชนไทยโยนกตรงนี้เอง จึงเกิดสิ่งที่น่าสนใจคือ ดำรงรักษาอาหารท้องถิ่นไว้ได้ เช่นสเริ่มไก่สเริ่มหมู เรื่องของกระบวนการทอผ้า ดนตรีสล้อซอซึงดนตรีพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านที่สืบเล่าเรื่องราวกันมา 7-800 ปี และดำรงว่าทำเหล่านี้ไว้ จนเกิดอาหารที่เราเรียกรู้จักกันว่าเขาเปิบ หรือหมี่พันธุ์ต่างๆ ก็เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของคนไทยยวน แล้วก็ไทยโยนกตรงนี้ หรือบางครั้งเราจะเรียกว่าคนรับแลหรือบางครั้งก็เรียกว่าคนนาต้นจันทร์ทั้งหมดคือว่าทำไทยยวนที่หลงเหลืออยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มสุดท้ายที่อพยพเข้ามาในบริเวณนี้ คือเข้ามาในหลังสงครามโลกครั้งที่สองเกิดการเปลี่ยนแปลงในในเวียดนาม แล้วก็ในประเทศไทยแล้วก็ในลาว เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ชนชาวเขากลุ่มหนึ่ง อยู่หนีภัยสงครามอพยพมาในเวรประเทศไทยในบริเวณที่เรียกว่าลอยต่อสมรภูมินะครับ เขาค้อแล้วก็ภูหินลองกากลุ่มชาติพันธุ์นี้คือกลุ่มมงเดินอพยพเข้ามา และดำรงรักษาวิถีชีวิต การปักผ้า การปลูกผักยารักษาโรคความเชื่อประเพณี การควบคุมการเสี่ยงทายและวันนี้ยังมีทุกคนเวลาเกิดวิกฤต เกิดปัญหาต่างๆ มีข้อทะเลาะบอกแว้ง ในของชุมชน ก็จะมีการเสี่ยงทายที่เรียกว่าเสี่ยงทายขาไก่ เอาขาไก่มาเสี่ยงทายดู จะแก้ปัญหาความผิดได้ยังไง ถ้าไก่มีความยาวความสั้นขนาดนี้ พอเสี่ยงทายเสร็จแล้วก็จะมีพ่อหมอหรือผู้นำชุมชนบอกว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอย่างไร ผ่านการควบคุมการทางสังคมในเรื่องของการใช้การเสี่ยงทายขาไก่ ประเพณีเรื่องของการภาพปาก ผ้าปักมงได้กลายเป็นสินค้าสำคัญ ภูมิปัญญาพื้นที่ชาวเขาเหล่านี้ถูกบุกเบิก แล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่เรารู้จักกันในว่าภูหินล่องกาแล้วก็ภูทับเบิกจนถึงเขาคอคือวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่หล่อหลอมเข้ามาในอาณาบริเวณที่เรียกว่าเขตภาคเหนือตอนล่างของเรา และหลังจากนี้ไปชมการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ประเพณี ปัจจัย4อาหารการกินวิถีชีวิตของคน ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทีละตอนกันนะครับ